ริมคลองค่ะจากที่เราได้ร่วมตัวกันบริหารจัดการน้ำของชุมชนก็คือเกิดจากปัญหาภัยแล้งคือ ชุมชนของเรานี่จะเป็นชุมชนน้ำแรงแล้วก็น้ำหลาก เวลาหนาฝนฝนน้ำก็จะมีแต่ว่าเวลาหนาแรงนะจะไม่มีน้ำดังนั้นเราก็ได้ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ ชุมชนเริ่มตั้งแต่น้ำอุปโภคน้ำบริโภคแล้วก็น้ำทำการเกษตร คือสภาพพื้นที่ของเรานี่ มันเป็นสภาพพื้นที่ที่น้ำแรงย้อนไป40 ปีนี่ชุมชนของเรานี่จะน้ำนี่จะไหลออกเหมือนน้ำตา พอเราได้รู้ถึงปัญหาปุ๊บเราก็ได้มารวมกลุ่มในการที่จะแก้ไขปัญหาก็คือเอเกิดการระดมแนวคิดจากหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วก็เป็นชุมชน จากชุมชนก็เริ่มขยายไปสองชุมชนสามชุมชน จนว่าเกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง แล้วก็ได้ในการที่จะพุทลอง80พรรษารอบแรกแล้วก็พุทลอง80พรรษา3.6 กิโลเมตร ในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งแล้วก็พุทธะแกมลิงพอทำแล้วปุ๊บเราเห็นผลชัดเจน เราก็เริ่มขยายผลต่อในการที่จะนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่มาใช้ในการที่จะพุทธะแกมลิง ระบบสะพวงคลองส่งน้ำแล้วก็เมืองซอย เพื่อที่จะขยายไปยังพื้นที่ที่ยังกันดานอยู่แล้วก็ยังเห็นแรงดังนั้นในในส่วนที่เราได้ทำงานก็คือคณะทำงานของเรานี่จะเป็นชาวบ้านที่ช่วยกันแก้ไขปัญหามองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชุมชน แล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันแล้วก็นำมาแก้ไขปัญหาจนเกิดผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแรงได้แล้วก็เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคได้ สวัสดีครับ ผมอำนาจหมายยอดกลางนะครับ จากกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับความเป็นมาก็คือเริ่มจากผมเองนะครับ เมื่อปี2537 ผมไปอยู่ไปได้ที่ประมาณสัก 40ไร่ ซึ่งเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับ เป็นภูเขาหัวโล้น โดยมีแนวคิดว่าการทำกติกรรมเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีได้เราก็ไปพิสูจน์เรื่องนี้ ทำไมถึงไปพิสูจน์ที่วังน้ำเขียว เพราะวังน้ำเขียวนี่เป็นพื้นที่ต้นน้ำเดิม เป็นป่าดิบร้อนชื้น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่หรือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยจะทำพืชเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงตัด ผมเองไปจับได้ที่ที่นั่น ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเห็นว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย คือมีป่าดิบร้อนชื้นในอ้อมทั้งอำเภอมีเขาใหญ่มีทับลาน และก็มีกลุ่มเขาภูหลวง ถ้าวังน้ำเขียวทับเหมือนกระทะ ก็ขอบกระทะนี่เป็นป่าที่สมบูรณ์ที่ไม่มีใครไปบุก คนอยู่วังน้ำเขียวในสี่ตำบลนะครับที่อยู่มีตำบลวังน้ำเขียวตำบลไทยสามัคคีตำบลวังหมีตำบลระเลิงที่อยู่ใต้ อยู่ใต้ที่มีป่ามีผลแต่ที่นั่นไม่ใช่ที่ราบ เป็นรอนลูกขึ้น เพื่อทำพืชเชิงเดียวถึงปีเขาก็จะไถ่ไถหน้าดินก็จะถูกชะล้างลงไปลำห้วยแล้วก็ไปขี้ปุ๋ยดินอะไรต่างๆ ก็จะไปกองอยู่ที่เขื่อนลำมะเพิงอำเภอปักธงชัยถึ่งตอนนี้ดินวังน้ำเขียวนี่ก็ประมาณครึ่งเขื่อนได้แล้ว ผมไปทำตรงนั้นขึ้นมานี่ก็ไปได้ที่ลูกลังประมาณ4 30 ไร่ ก็การพื้นที่แปลงนี้เนี่ยทำป่าสามอย่างประโยชน์ีอย่าง ตามหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้านะครับเพื่อพิสูจน์ว่าการสร้างป่าเนี่ยเอามาทำได้ยังไง ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์ สดีครับ ผมสมศักดิ์สิทธิโชคคำเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์กับน้องกุ้งครับค่ะสุพิสาแม่ขุนทศนะคะ สักดิ์ิธรสิทธิโชคคำค่ะ ในเรื่องของการรเริ่มทำเกาะเกษตรอินทรีย์นะคะต้องย้อนไปเมื่อประมาณ 9 ปีที่แล้วนะคะ แต่ว่าอาชีพดั้งเดิมของทางครอบครัวเราจะเป็นเกษตรกร ก็ทำในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมมา นาน 40-50 ปีได้โดยคุณพ่อก็จะทำตั้งแต่รับจ้างจนมีเก็บหอมรอมริบนะคะ ซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ทำเรื่องของการเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม นะคะแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเคมีอยู่ ทีนี้เมื่อประมาณ 9 ปีที่แล้วอะค่ะ เราได้นำดำริของบางเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ มาปรับปรุงพื้นที่ของเราบางส่วนที่เรามีอยู่นะคะทำเป็นพื้นที่ที่ปลูกเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ก็คือจะเป็นในเรื่องของไม้ผลอย่างเช่นทุเรียนเงาะลองกองมังคุดมะม่วงนะคะ ปลูกในพื้นที่ประมาณ8ไร่ก่อนนะคะ แล้วก็จนปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ละต้นแต่ละพื้นที่ที่เราลงต้นไม้ไปเนี่ยก็สามารถเก็บดอกออกผลได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้นะคะเราจัดตั้งเป็นโครงการเกาะเกษตรอินทรีย์ขึ้นมานะคะ แล้วก็พัฒนาพื้นที่บางส่วนที่ใกล้เคียงนะคะทำเป็นแปลงปลูกผักผลไม้ ตามฤดูกาลเพิ่มขึ้นนะคะ อย่างเช่น ผักสลัดแล้วก็จะเป็นผักสวนครัวต่างๆค่ะ